าเฟ่แดนเซอร์ก็เป็นช้อยแรกเลยที่หลายคนนึกถึง ใครหลายคนเนี่ย ก็อยากจะมีสไตล์เนี้ยไว้ครอบครอง เวลาเรานั่งหมอบเนี่ย มันเท่ที่สุดครับ พอเรามองเห็นแวบแรกของ Yamaha XSR 155 ถ้าเกิดมาให้ชุดแต่งนะครับ มันต้องออกมาในแบบคาเฟ่เลสเลยแน่นอนครับชุดคัสตอม เราอยากจะเข้ามาเติมเต็มความเท่ไลฟ์สไตล์ แล้วก็คัสตอมเคาน์เตอร์ให้กับหลายๆ คนที่กำลังมองหารถเท่ๆสักคันหนึ่งครับ